ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการขาดความน่าเชื่อถือ ในตัวผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ ไม่กล้าซื้อสินค้า เพราะไม่รู้ว่าผู้ประกอบการเป็นใครอยู่ที่ไหน หรือมีตัวตนจริงๆ หรือไม่ เมื่อลูกค้าถูกโกง อาจไม่สามารถดำเนินคดีได้ และนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันความมีตัวตนในการทำการค้าออนไลน์ ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ในเชิงพาณิชย์เป็นอาชีพปกติ มีดังนี้ค่ะ 1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 2. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต 3. ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4. บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ 4. เอกสารการจดโดเมนเนม 5. หน้าแรกของเว็บไซต์ 6. แผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ จะต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามสถานที่ดังนี้ 1. สำนักงงานของสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นณนะสำนักงงานเขตที่สำนักงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2. สำนักงงานของสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นณนะสำนักงงานทะเบียนพาณิชย์ เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงงานที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่งโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดทำเลขทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย DVD Registers จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อผู้ซื้อสินค้าเห็น จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียน มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล แยกตามประเภทธุรกิจ นำไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง 3. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า เครื่องหมาย DBD Registered นั่นก็คือ เครื่องหมาย DBD Verify กล่าวคือ จะออกให้กับเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อยกระดับผู้ประกอบการของไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4. การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมายรับรอง ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือร้านค้าออนไลน์ สามารถขอใช้เครื่องหมาย DVD Registered เพื่อแสดงความมีตัวตนในการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และสามารถคลิกตรวจสอบข้อมูลความมีตัวตน เครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่กรมอนุมัติให้มีกำหนดใช้ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DVD Verify ยกระดับการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับซิลเวอร์หรือระดับดี ระดับโกหรือระดับดีมาก และระดับแพลตินัมหรือระดับดีเด่น โดยออกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเครื่องหมายจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันอนุญาต และสามารถยื่นขอต่ออายุได้ปีต่อปี การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช 2499 มีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง